พอ รถ ที่เข้ามาถึงนะครับ เขาก็จะมาจอดตรงนี้นะครับ ก็เราก็จะลงนะครับ แล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะสบายแล้วเดี๋ยวนี่คราวนี้เราต้องไปเข้าจุดคัดกรองโควิดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเดินไปเข้าที่จุดคัดกรองเหมือนกันนะครับ อันนี้มันจะเป็นตู้พ่นน้ำยาอัตโนมัตินะครับ พอเราเข้าไปยืนมันก็จะพ่นที่ตัวเรานะครับ ก็หากใครมีโทรศัพท์อะไรที่เปียกได้ก็ให้เก็บไว้ก่อนนะ ก็นี่นะครับเรือที่ผมกำลังจะขึ้นไปยังเกาะขามนะครับ ก็จอดรออยู่นะครับ ตอนนี้เพื่อนสมาชิกก็รออยู่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันนะครับ จากท่าเรือที่เขาหมาจอนะครับ ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปยังเกาะขามนะครับ Thank you. ะด้านหน้าที่เราเห็นเียนะครับ นี่ก็คือเกาะแสมสารนะครับ ส่วนเกาะขามที่เรากำลังจะไปนะครับ ก็อยู่ตรงหน้าเรือนี่นะครับนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรือใกล้จะถึงท่าเรือของเกาะขามแล้วนะครับ ให้ดูน้ำที่เกาะขามนะครับ น้ำใสมากนะครับมองเห็นพื้นด้านล่างเลย แล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่า เวลาเราเล่นแล้วมันจะไม่ขุ่นนะครับ มันจะไม่ขุ่นเหมือนชายหาดทั่วไปนะชายหาดทั่วไปปกติ ถ้าเราลงมาขอบขอบน้ำนะครับ มันจะขุ่นนะ แต่ว่าเกาะขามไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ Thank you.